โจทลงไปช่วงนี้นะครับผมรำวงสไตล์รำวงร่วมสมัยแล้วกันครับผมนะครับทิ้งท้ายกันกับสาวอำเภอะ่ครับผมนะเอาที่อากาศร้อนนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหเอาสักนิดหนึ่งนะครับผมนะว่าไงฮะ โอ้โหพี่ผมพูดเลยสุดยอดแล้วคนนี้ สุดยอดเป็นนักร้องไม่เป็นนักร้องไหมเห็นจริงคุณต้องรสุดยอดจริงแหมมาสปาชมพูเชียว ele. Hã?